วัสดีครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆชาวร้านตัดผม อาชีพที่มีเขาเรียกว่าอะไรเปิดร้านตัดผมนะครับ ในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยารอบ2นะครับซึ่งมันต่างกับเขาเรียกว่าอะไรครั้งที่แล้วยังไงนะครับ คือในรอบนี้ก็จะคือจะเป็นโครงการเราชนะนะครับที่จะได้ 3,500 บาทนะครับ ต่อเดือนจะได้ 2 เดือนก็คือรวมแล้วก็คือ 7,000 บาทนะครับ ซึ่งจะต่างกับเราไม่ทิ้งกันนะครับต่างกันตรงไหนนะครับ เราไปฟังกันเลยนะครับ มาตรการเยียวยารอบ2นะครับของรัฐบาลนะครับในชื่อมาตรการเราชนะนะครับ ที่จ่ายเงินเยียวยาให้เดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมแล้วเนี่ย ท่านจะได้ประมาณ 7,000 บาทต่อคนนะครับ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โควิด -19 นี้นะครับ แม้ว่าจะต้องรอรายละเอียดกันมานานแล้วก็จะต้องมี เขาเรียกอะไรเอาเข้าไปประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ แล้ววันอังคารที่ 19 นี่นะครับ ก็จะรู้ผลนะครับว่าอะไรยังไงนะครับ แต่มีมีคนถามมาว่านะครับ มีเขาเรียกมีความแตกต่างกับมาตรการของเราชนะกับเราไม่ทิ้งกันยังไงนะครับ ในส่วนของเงินเยียวยาที่ เราไม่ทิ้งกันที่ได้คนละ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ รวมระยะเวลาเป็น 3 เดือนนะครับแล้วจะได้15,000 บาทนะครับต่อคน ในส่วนของเราชนะนะครับ จะได้เงินเยียวยานะครับ ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ เป็นระยะเวลา2 เดือนรวม 7,000 บาทนะครับ ส่วนการโอนเงินเยียวยานะครับ ในส่วนของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยจะใช้ระบบพร้อมเพย์นะครับระบบพร้อมเพย์เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับ แล้วก็กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาเรียก G Wallet ในแอปพลิเคชันกระเป๋าเอ่อในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับ ในส่วนของเราชนะนะครับ เราชนะเนี่ยโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้นะครับ เหมือนกับเราไม่ทิ้งกันนะครับ อันที่2นะครับ โอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ G Wallet นะครับ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งอยู่แล้วนะครับ เพื่อให้กดเงินสดและนำไปใช้มาตรการเหมือนมาตรการคนละครึ่งได้นะครับ และข้อที่ 3 ก็คือการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนโดยตรงเลยนะครับ ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับในส่วนของ จำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในของเราชนะนะครับ ที่กำหนดมาไว้นะครับ ประมาณนะครับ 30ถึง35 ล้านลายนะครับโหก็ดูแล้วนะน่าจะครอบคลุมกันทุกคนนะครับทั่วทั่วทุกคนเลยนะครับ ส่วนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะครับ ในส่วนของเราชนะนะครับในส่วนของเราชนะเนี่ยกรณีที่ผู้มีรายได้น้อย โครงการคนละครึ่งนะครับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อยวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่หรือหรือที่เรียกว่าไรเดอร์นะครับกลุ่มที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาในในรอบนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ ผู้ที่ต่ำกว่าอายุ 18 นะครับข้าราชการพนักงงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 นะครับ ก็คือพนักงงานที่มีบัตรประกันสังคมอยู่ในตอนนี้นะครับ และผู้ที่มีรายได้สูง เขาจะเช็คยังไง นี่เราเราไม่รู้นะครับ ว่าใครมีรายได้สูงอะไรยังไงนะครับ ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับ เราชนะนะครับเบื้องต้น ใช้แค่หมายเลขบัตรประชาชนอย่างเดียวนะครับเท่าที่เท่าที่ทราบมาตอนนี้นะครับ เพราะว่าเขาใช้ฐานข้อมูลในระบบ Big Data นะครับของเราที่ของเราเขาเรียกเราไม่ทิ้งกันมาตรการคนละครึ่งหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับ ไม่จำเป็นจะต้องกรอกรายละเอียดเหมือนครั้งครั้งที่แล้วนะในส่วนของเราไม่ทิ้งกันนะครับ เหมือนกันตรงนั้น จะต้องมานั่งลุ้นนะครับ ในส่วนของช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยานะครับจะเป็นในส่วนของเราชนะ .com นะ w w w เราชนะ .com พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับเราชนะ .com นะครับจะเปิดให้ใช้งานนะครับ หลังที่คอรมอมีมติวันที่ 19 มกราคม 2564 นะครับโอเคนะครับ ในส่วนนี้นะฮะ เท่าที่เท่าที่ดูแล้วนะผมว่านะครับจะได้ค่อนข้างครอบคลุมกันทุกคนนะครับ เพราะว่าในส่วนที่คนที่ได้รับคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้นะฮะ ถ้าแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการลงทะเบียนระบบเขาเรียกว่าอะไรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบางคนบางท่านนะครับ ก็คือคุณตาคุณยายคุณป้านะครับที่ว่าใช้เทคโนโลยีอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับ ลูกหลานก็ต้องไปลงให้นะครับ ตอนนี้นะครับในส่วนของผู้ที่มีอาชีพอิสระตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีฐานข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับ ถ้ายังไงนะครับ โปรดติดตามนะครับข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับ เพราะว่าในวันที่ผมทำพอดแคสต์ตัวนี้นะครับ จะเป็นวันที่ 18 นะครับ วันที่ 18มกราคม2564 และอีก 1 วัน เราจะต้องฟังข่าวติดตามเลยนะครับ ติดตามเลยนะครับว่าเขาให้เข้าลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะครับ แล้วทีนี้ก็ให้ลูกหลานคอยมาดูให้นะครับ ถ้าใครไม่สามารถทำได้นะครับ ให้ลูกหลานเข้ามาลงทะเบียนให้อะไรให้นะครับ เข้ามาดูให้ โอเค ถ้ายังไงนะครับฝากกันด้วยนะครับ ช่วยกัน คนไทยเราต้องช่วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อย่าตระหนกนะครับ อย่าตื่นตระหนกนะครับ โอเค ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ ไว้พบกันใหม่นะครับ